จากที่ได้อธิบายเนื้อหาการจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ อาหารถือเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ นอกจากนี้อาหารยังตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์อีกด้วย อาหารยังสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และอาหารยังเป็นสื่อสายสัมพันธ์ทางสังคมค่ะ และวัฒนธรรม ดังนั้นผู้จัดอาหารจึงต้องใช้หลักศิลปะในการจัดตกแต่งอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อาหาร นำเสนออาหาร ให้อาหารแต่ละจานมีความโดดเด่น และสามารถยกระดับการบริการอาหารให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจันลงใจแก่ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจานอาหารนั้นๆ อีกด้วย โดยการใช้หลักศิลปะเป็นพื้นฐานในการจัดตกแต่ง ได้แก่การสร้างจุดเด่นในอาหาร การใช้สี ความสมดุล การเน้น จังหวะ การย้ำ และความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ขนาด และสัดส่วนค่ะ โดยใช้รูปแบบการจัดตกแต่งอาหารด้วยผักและผลไม้ โดยการหัน่น การเคลือบด้วยน้ำตาล การตกแต่งด้วยผักดอกไม้และสมุนไพร การเลือกใช้สีกับอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะ เนื่องจากสีเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นความต้องการแล้ว สียังช่วยกระตุ้นความอยากของอาหาร นอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยแล้ว อันดับแรกของมนุษย์นะคะ เราจะเลือกอาหารสำหรับรับประทานคือสีสันนั่นเองค่ะ อาหารนั้นมีความน่าสนใจ น่าดึงดูด และชวนให้หลงไหลในอาหารก่อนที่จะได้ลิมรสชาติ สีที่เหมาะสมกับอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้จานอาหารนั้นโดดเด่น เป็นอันดับแรกนะคะ